สำหรับประโยค请问我什么时候可以收到这些钱呢แปลว่า ผมจะได้รับเงินคืนเมื่อไหร่ครับคำว่า请问แปลว่าขอถามคำว่า我แปลว่าฉันคำว่า什么แปลว่าอะไรคำว่า时候แปลว่าเวลาคำว่า可以แปลว่าได้คำว่า收到 แปลว่ารับถึงคำว่าเจ๋อเชี่ยแปลว่าเหล่านี้ ภาษาจีนจะเรียงสลับเป็นนี้เหล่าคำว่าเฉียนแปลว่าเงินคำว่าเนาะเป็นคำเสริมการออกเสียงเทียบกับภาษาไทยคือคำว่าหลักสำหรับประโยค如果你选择银行转账的方式的话吗这至少要 耗费一到两个月的时间。แปลว่า ถ้าเป็นการโอนเข้าบัญชี จะใช้เวลาประมาณ1-2เดือนค่ะคำว่า如果แปลว่าถ้าหากคำว่า你แปลว่าคุณหรือท่านคำว่า选择แปลว่าเลือกสรรคำว่า银行แปลว่าธนาคารคำว่า转账 แปลว่าหมุนบัญชี ในที่นี้คือโอนบัญชีคำว่า的แปลว่าของคำว่า方式แปลว่าวิธีการคำว่า的แปลว่าของคำว่า话แปลว่าหลักก็คำว่า吗แปลว่าไหมคำว่า这แปลว่านี่คำว่า至少 แปลว่าอย่างน้อยคำว่าหย要แปลว่าต้องการคำว่า ข่าเฟกแปลว่าสิ้นเปลืองคำว่า一到两个แปลว่า หนึ่งถึงสองคำว่า月แปลว่าเดือนคำว่า的แปลว่าของคำว่า时间 แปลว่าเวลา